Thank you. ครับวันนี้เราจะเสนอการใช้ทักษะอาวุธมวยไทยโดยการใช้หมัดนะครับเบื้องต้นนะครับเราอาจจะใช้เรียกว่าหมัดชกนำหรือหมัดตรงหน้านะครับที่เราคุยลักษณะของมองแนวแรงเป็นทางตรงนะครับคือหมัดตรงหน้านะครับปล่อยแนวแรงทางตรงนะครับกำปั้นตามองทางทิศไหลนะครับเข่าขวา เข่าซ้ายหย่อนนิดนึงนะครับ เพื่อส่งแรงนะครับเอาหมัดตรงหลังครับ หมัดตรงหลังตั้งน้ำหนักที่เดิมกลางติดไหลนะครับ เปิดส้นเท้าเปิดสะโพกนะครับนี่คือหมัดตรงหลังนะครับหมัดที่2ครับหมัดงัดคือส่งแรงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับหมัดงัดหน้านะครับ หมัดหลัง สูงแรงเหมือนกันนะครับสั้นๆเป็นกระตุกด้วยหัวไหล่นะครับสูงหมัดหลังนะครับสามก็คือหมัดหมัดโค้งนะครับส่งออกแรงจากด้านนอกเข้าข้างในนะครับนี่คือหมัดหน้านะครับแล้วหมัดหลังครับเหมือนเดิมทักษณะเหมือนกันนะครับผมนิยามมาเป็น 3 อย่างคือหมัดตรงในแนวลักษณะของทิศทางตรงนะครับทิศทางตรง ทิศทางจากล่างขึ้นข้างบน แล้วก็ทิศทางจากข้างนอกข้างในนะครับ ครับต่อไปเราจะมาเรียนอาวุธมวยไทยอีก อันหนึ่งคือเรื่องของการใช้ศอกนะครับ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจครับการใช้ศอกนะครับตำแหน่งของการศอกนะครับ โดยปกติแล้วนะสอบเราควรที่จะดูเป้าหมายประมาณประมาณ เรียกว่าเราจะใช้กระ่าประมาณสักสองนิ้วจากสองนิ้วสามนิ้วจากปลายสอบนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นจุดที่เราส่งส่งแรงได้ง่าย แล้วก็เป็นสุดได้ได้มีพลังมากกว่านะครับ ประกอบกับถ้าเราใช้สอบควรที่จะกำมือหลวมๆหรือว่าแบมือนะครับ เพราะ ถ้าเรากำหมัดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเราลองทดลองสังเกตดูตัวเองนะครับ ถ้าเรากำหมัดเสร็จเนี่ยกล้ามเนื้อจะขึ้นมาหุ้มกระดูกนะครับอีกอย่างหนึ่งพวกกำหมัดเราจะให้มันเกิดการเกร็งของหัวไหล่นะครับส่งแรงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตามแนวแรงการสอบนะครับสอบเราแยกออกเป็นลักษณะของแนวแรงนะครับ อาจจะเป็นสอบตี นะครับสองตีคือตีจากข้างบนลงข้างล่างตีแสกหน้า ตีระหว่างคิ้ว นะครับ ลองสาธิตนะครับให้มือสาธิตนะครับสองตีสองตีนะครับสองตีนะครับสองตีนะครับน้ำเร็วแรงนะครับสองตัดหึ่งตัดนะครับสองตัดสองตัดสองงัด นะครับลักษณะนี้เราสอบทัดมาลาทัดมาลานะครับหรือเราอีกลักษณะหนึ่งนะครับสอบสอบงัดเช่นกันแต่ทัดมาลาเป็นทัดมาลาค่อยนะครับสังเกตจะเป็นลักษณะของการปิดตรงนี้นะครับเปลี่ยนข้างข้างลองสอบตัดสอบงัดนะครับทัดมาลานะครับแล้วก็สอบงัดทัดมาลาค่อยนะครับการส่งแรงเหมือนกันครับเหมือนกับการออกหมัดทุกอย่าง ถ่วงแรงจากสะโพกต้นเท้านะครับอาจจะมองเห็นอีกมุมนะครับลองผู้ใช้ตังหันหน้าไปด้านนี้ครับซอกตี้นะครับซอกตี้ซอกตัด เฉพาะด้านขวาก็ได้ครับที่เห็นในภาพรับการส่งแรงเหมือนกันหมดครับซอกงัดนะครับงัดมาลานะครับ แล้วก็ศอกงัดอกพุ่งนะพุ่งซอกหรือนะครับพุ่งซอก ี่คือการพุ่งศอกจดมาพุ่งศอกนะครับศอกอีกอันนึงก็คือศอกสับหรือบางที่ก็ศอกกระทุ้งนะครับสับมาจากข้างบนนะครับในศอกสับ สุดท้ายกับหลังศอกหรือศอกกลับนะครับพลิกตัวก่อนอัพนะครับเป้าหมายนะครับ ตัวนี้ถ้าใช้ให้เกิดความชำนาญก็อาจจะเป็นการย่อเท้าขึ้นมานิดนึงนะครับจบครับ ครับในสำหรับอาวุธมวยไทยต่อไปคือเรื่องของการเตะ การเตะในที่นี้เราอาจจะแยกออกตามแนวแรงนะครับตามแนวแรงที่เราทำของของการเตะนะครับเตะแนวแรกคือการเตะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าเตะตรงนะครับ เตะตรงหรือเตะเตะตรง ลักษณะการเตะการวางตัวการมุมนะครับก้องหน้าผ่านน้ำหนักเป็นการเตะตรงสองเตะเฉียง ขึ้นมาเฉียง มุมเตะเหมือนเดิมนะครับเปิดส้นเท้าขึ้นนิดนึงเพื่อเปิดสะโพกนะครับสามเตะตัดนะครับเตะตัดนะครับลำตัวอาจจะเอ็นไปนิดนึงเพื่อรักษาบาลานซ์ตัวเองนะครับเตะตัดอาจจะเป็นตัดล่างนะครับเตะตัดล่าง เตะตัดบนนะครับเบื้องต้นลองเห็นหน้าไอ้มุมเลยครับจะเห็นภาพชัดนะครับ เตะตรง ครับเตะตรงมองหน้าเหมือนเดิมนะครับสองเตะเฉียงน้ำหนักมือบาลานซ์ตัว สามเตะตัดนะครับ ตัด หนักบาลานซ์ตัวครับ ดังนั้นในการเตะที่มีความรุนแรงพยายามที่จะส่งแรงนะครับ การเตะที่ปีมแผงเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นที่กึ่งและแข้งต่างๆนะครับ จากตรงนี้จากหน้าแข้งลงมานะครับ หรือปลายเท้าหรือว่าการเตะทุกอย่างนะครับ ครับสำหรับอาวุธมวยไทยลำดับต่อไปคือเรื่องของการใช้เข่านะครับ เข่าก็เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่มีความรุนแรงนะครับการใช้เข่าที่ดีนะครับ เราอาจจะ ส่งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปลายเท้าเน้นการใช้ปลายเท้านะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับ ปลายเท้านะครับพยายามเหยียบปลายเท้าลงไปข้างล่างนะครับ เพราะว่าจะให้พยายามส่งตรงนี้นะครับกระดูกอะไรต่างๆจะจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับ ลักษณะของเข่านะครับก็จะเป็นลักษณะของเข่าตรงครับลักษณะตรงๆนะครับเขาเฉียงก็ว่าเราก็ตามมุมแรงของของของการแฟชั่นออกมานะครับแล้วก็เข่าตัดนะครับนี่คือมุมมุมเฉียงและว่าด้วยแรงของของมุมนะครับแต่สุดท้ายอาจจะมีอันนี้คือเข่าลอยที่เราเรานิยมนะครับเข่าลอยคือกระโดดขึ้นมาเข่าหรือเข่าลอย นะครับลองเห็นในมุมนะครับลองพลิกในมุมหนึ่งนะครับลองเห็นเห็นในมุมนี้นะครับเอาตรงนะครับเอาตรงนะครับดูลักษณะห้องส่งแรงนะครับนะจริงๆแล้วถ้าเป็นขั้นขั้นสูงแล้วอาจจะต้องมีองค์ประกอบหลายหลายอย่าง เพราะว่าในมุมการเข่าแล้ว ก็ลำตัวเราพยายามที่จะส่งลำตัวให้มากที่สุดนะครับ เข่าเฉียงนะครับเข่าตัด ทางนั้นทางนี้พยายามที่จะรักษาลำตัวให้ได้หรือเกาะเกี่ยวคู่ต่อสู้ให้ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นสูงมันปั๊บมันจะมีการแก้เขาซึ่งซึ่งเราก็จะต้องรู้เขารู้เรานะครับทุกตัวครับเขาตรงครับเขาเฉียงนะครับเขาตัด แล้วก็กระโดดเข่าหรือว่าเข่าลอย